ถ้าเราไปเที่ยวในประเทศไทย แน่นอนบัตรประชาชน เงินเป็นสิ่งที่จำเป็นคำว่าบัตรประชาชนภาษาอังกฤษ เราจะเรียกว่า identification card เป็นบัตรที่ระบุตัวตนของคุณไม่ว่าคุณคือใคร who are you ส่วนเงินที่เราเตรียมไปใช้ในการท่องเที่ยวก็คือ pocket money ก็ต้องเตรียมไปให้พอด้วย เดี๋ยวกำลังเที่ยวอย่างสนุก แต่เงินหมดก็อดสนุกกันพอดี ในหลายๆสถานที่จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชน เช่น เวลาที่เราไปเข้าพักที่โรงแรมเช็คอินหรือออกจากโรงแรมเช็คเอาท์ พนักงานโรงแรมก็จะขอบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าพัก หรือกรณีเราไปเที่ยวต่างประเทศ ก็ต้องมีการเตรียมตัวเยอะกว่าเดิมนิดนึง เพราะเราจะไปเที่ยวประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของเรา เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการศึกษาข้อมูล และเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง มีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยก่อนอื่นเลย ขั้นวางแผนการเดินทางหรือ planning planning แต่อย่า plan แล้วนิ่งนะคะ เราจะไม่ได้ไปโอเคปะข้อแรกค่ะ What is your destination วางแผนเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไป สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไป หรือจุดหมายปลายทางเราเรียกว่า travel destination คือการหาข้อมูลประเทศและเมืองที่เราจะไปเยือนนะคะ จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวต่างๆ หรือคู่มือนำเที่ยวของแต่ละประเทศ 2. วางแผนเลือกช่วงเวลาที่จะไป when will you go นะคะคุณจะไปเมื่อไหร่นั่นเอง ข้อ 3. what is your plan การวางแผนสำรวจและซื้อตั๋วเครื่องบินค่ะ ตั๋วเครื่องบินภาษาอังกฤษเราเรียกว่า plane ticket รวมถึงที่พักแพ็กเกจส่วนลดต่างๆ หรือ accommodation accommodation คือที่พักค่ะ ข้อ4 passport checking ตรวจเช็คอายุหนังสือเดินทางและเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่า สำหรับประเทศที่ต้องใช้วีซ่าด้วยนะคะ ต่อไป ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางค่ะ 10 steps of well preparing before the trip ข้อแรกนะคะ เช็คสภาพอากาศเพื่อการจัดกระเป๋าสัมภาระเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัวให้เหมาะสม checking weather forecast weather forecast คือการพยากรณ์อากาศ ดูด้วยนะคะ ข้อ 2 checking the currency exchange rate เช็คอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เตรียมแลกเงินแจ้งธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่เราจะใช้บริการบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตอันนี้สำคัญนะคะ ข้อ 3 ค่ะ เช็คสุขภาพเพื่อความมั่นใจว่าร่างกายเราแข็งแรง พร้อมที่จะลุยทุกสถานการณ์ รวมถึงการเตรียมยาสำหรับคนที่มีโรคประจำตัว พร้อมขอเอกสารทางการแพทย์หรือ medical certificate จากคุณหมอให้ด้วยนะคะ เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่สถานบินอาจจะต้องใช้ค่ะ health checkup ข้อ 4 ซื้อประกันการเดินทางและประกันสุขภาพในช่วงเดินทาง you need to have life insurance ข้อ 5 ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวว่าอยากไปชมสถานที่ใดบ้าง ไปชิมอาหารที่แถบไหนของเมือง หรือถ้าคิดวางแผนจะชมการแสดงที่ต้องจองตั๋วล่วงหน้า ก็ควรรีบนะคะก่อนการเดินทางเพื่อรับประกันความไม่ผิดหวัง Information of your travel destination 6ค่ะ Finish all your work before traveling เคลียร์งานค้างคาให้เรียบร้อย ทุกคนคงไม่อยากกลับมาแล้วต้องเจองานเก่าๆที่พอกเป็นดินพอกหางหมูใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเคลียร์งานด้วยค่ะ 7. เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ preparing your body and your mind ข้อ8ค่ะ telling your family and friends where you will go ส่งข่าวคนรอบข้างครอบครัวและเพื่อนๆว่าเราจะไปที่ไหน เมื่อไหร่นานแค่ไหน วันที่ไปและวันที่กลับด้วยนะคะ เดี๋ยวเขาจะเป็นห่วง9ค่ะ วันก่อนเดินทาง คุณทำเช็คลิสต์ทุกสิ่งที่เราต้องนำไปและต้องกระทำ making a list that you need และข้อสุดท้ายค่ะ being at the airport before your departure time at least two hours เผื่อเวลาการเดินทางไปสนามบินและควรจะเช็คอินล่วงหน้าทั้งทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันมือถือเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะคะ โอเค ตอนนี้อาจารย์เตรียมแล้วล่ะเห็นกระเป๋าไหมคะ นี่ เตรียมพร้อมที่จะเดินทางนะคะ จริงๆ แล้วเดินทาง 2 เดือนหน้าแต่เตรียมแล้วเรียบร้อย โอเค ต่อไปค่ะเกี่ยวกับ talk about things to take on a trip ไปพบอาจารย์หมิวได้เลยค่ะ